พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไลเพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม ปัจจุบันมีการนำเบต้ากลูแคนซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ที่ได้จากเห็ดไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลายเลยนะครับ แถมตอนนี้นักวิจัยไทยยังผลิตเบต้ากลูแคนที่มีขนาดโมเลกุลหลากหลาย มีความคงตัว ไม่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ จึงนำไปใช้ได้ทั้งอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามค่ะ นักวิจัย สวทช ใช้เทคโนโลยีเบต้าแพลม ผลิตเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไลจากเห็ดสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพและความงาม ทั้งในรูปแบบอาหารเสริม และเครื่องสำอาง ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังและลดรอยแผลเป็น รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเภสัชกรรม และการแพทย์ได้ด้วยโดยเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคารายช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในมนุษย์ลดภาวะเสี่ยง ต่อการเป็นโรคร้ายแรง นอกจากนี้ยังมีการนำเบต้ากลูแคนไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ในการผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์เพิ่มภูมิคุ้มกัน และลดการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยไบโอเทคสวทช